ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติปารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยาณนวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยานวชิโร พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคตพระเทวทัตมีลาบสการะมาก เกิดหลงไหลในลาบจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดี จึงทำให้เสื่อมฤทธิ์ขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวรุวันวิหาร พระเทวทัต ได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเอง แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึงสามครั้ง แต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้น ในที่สุด พระพุทธองค์ตรัสว่า เทวทัตแม้แต่พระสารีบุตร และโมคคัลลานะ พระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วฉไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์ แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่า ใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้ง พระเทวทัตน้อยใจว่า พระบรมศาสดา ประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับตั้งแต่นั้นมา พระบรมศาสดารับสั่งให้สงธรรมประกาศนียกรรม คือกรรมอันสงควรประกาศให้ประชาชนทราบ ถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าไม่ถูกต้อง พระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่า เราถูกสมณะโคดมกำจัดเสียแล้ว บัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศ ต่อมาพระเทวทัต ได้วางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอาชาติศัตรู ให้ปรองพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรองพระชน พระพุทธเจ้า ด้วยหวังจะปกครองสงเอง ได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้า เมื่อไม่สำเร็จ พระเทวทัต จึงขึ้นภูเขาคิดจะกรูดเอง กลิ้งก้อนศิราใหญ่ลงมา ด้วยหมายใจว่า จะปลงพระชนพระพุทธเจ้า ขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมา ได้กระทบยอดบรรพศสองยอด ซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิต หมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ ไปแวะพักณมัทกุชิอุทยานเชิงเขาคิดจกูด จากนั้นจึงนำพระองค์ไปยังชีวกรรมพวัน หมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษา จากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อย ช้างหลวงชื่อนาลาคิรี ซึ่งกำลังตกมัน ไปปลงพระชนพระพุทธเจ้า พระอานนเถระยอมสละชีวิต ออกขวางข้างหน้า พระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิต ไปสู่ช้างนาลาคิรี เมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ ก็หายเมาลดงวงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์มอบลงตรงเบื้องพระพัก พระพุทธองค์ ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกับพองช้างนาลาคิรี ตรัสว่า นาราคิรี เจ้าอย่าเข้ามาหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้ เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้า ย่อมไปสู่ทุกขติ เจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพ จะไปสู่สุขติได้ ช้างนาราคิรี เอางวงสูตรละอองทุลีพระบาทของพระพุทธองค์ แล้วพ่นลงบนกระพองของตน ย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตา ที่แลเห็นพระพุทธเจ้า แล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้าง ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่า การกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังพบภิกษุเช่นนี้อยู่อีก พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่ารือ ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหาร ที่เคยอุปถาพระเทวทัตคืนมา แล้วไม่ได้เสด็จไปอุปถาพระเทวทัตอีกเลย ประชาชนต่างหมดศรัทธา ไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสการะ จึงวางแผนการใหม่ เป็นเหตุแห่งสังฆเพศทำให้สงแตกแยกกัน